ครับ ผม ครับตอนนี้ใส่แล้วครับ พร้อมแล้วนะนะโปรดสังเกตนะ สามสองฟังเสียงดีๆ นิดนึงผมให้สังเกตเสียงผม เสียงผมมันจะมีแกนอยู่แกนมันฟังให้ได้สองเสียงให้ได้คำว่าแกนเนี่ย มันจะมีบริเวชั่นของแกนออกมา เหมือนกับต้นเสาคำว่าแกนหมายความเหมือนกับต้นเสาไอ้บริเวชั่นหรือว่าคลื่นเนี่ย มันมันอยู่รอบๆเสานั่นแหละนึกออกเนาะ เอาแค่นี้ก็พอ ไหมจะให้ดีมือสองข้างนวดที่หัวหน่อยก็แล้วกันจุดที่มันปวด โดยเฉพาะยิ่งไทยถอยไทยถอยขมักพวกนี้ ดไหมครับเบาแล้วครับ เบาแล้วใช่ไหมครับเบาดังๆนิดนึงมีอาการวูบวาบมีอาการวูบวาบ แล้วก็มีเหงื่อครับ ผลของมันเอฟเฟกเอฟเฟกครับ แต่ตอนที่อาจารย์ทำให้มันมันมันมันเกิดความรู้สึกเหมือนรัศมี มันเหมือนมีร่มมาคุมหัวเราอยู่ครับ ครับ ได้ครับงานก็ก็ดีขึ้นครับ กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ตอนนี้ผมให้แปดสิบเลยครับ โอเค ยอดเยี่ยมตกลงพอใจมากเนาะใจมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ อาจารย์ครับเมื่อวานอีกนิดนึงนะครับ อืเมื่อวานวันขึ้นปีใหม่ ผมก็ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของตัวเองครอบครัว แล้วก็ทั้งในส่วนของภรรยาและครอบครัวด้วยนะครับ โอเครับทราบครับ นเงินร่วมทำบุญกับอาจารย์รับทราบครับ โอเคนะนะโอเค รับทราบมันมารายงานที่หน้าจอผมเหมือนกันนะครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาเนี่ยผมก็จะอยู่ในจอผมตลอดแหละนะครับโอเคนะ ขอให้เข้าใจตรงนั้น ครับสวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสูงสุดครับ นั่นแหละ หมอเขาจะว่าไงเรื่องหมอ แต่เราก็คือเรื่องของเราอย่างเงี้ยพยายามแยกส่วนนะก็ดีผมว่านะ ทั้งสองอย่างรวมกันแล้วครับ เราต้องการให้มันหายเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้สำหรับท่านที่มีปัญหาอะไรพวกนี้เาเชิญต่อยได้เลยฮะเรื่องปวดนะครับ เชิญครับผมสวัสดีครับ ดังๆเลยครับผมือาจากลำพูนค่ะดังๆพูดดังกว่านี้ ดังกว่านี้ได้ไหมคะจากลำพูนโอเค เอาเชิญครับ ดัง ๆ ครับ ค่ะหนูชื่อรัตตาจากลำพูนค่ะอย่างไรต่อข้อมูลแค่นี้ไม่พอครับลองพูดลึงตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยครับ คือตอนนี้หนูมีอาการเกรงเกรงชาเจ็บค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินผมได้ยินแล้วครับ ทางฝั่งคุณได้ยินดีไหมครับ ได้ยินดีค่ะ เกรงตัวตัวเกรงงั้นเหรอครับ คำว่าเจ็บเจ็บกับปวดมันคนละอารมณ์นะครับ คือเจ็บที่ส้นเท้าค่ะ แต่เกงนี่มันมันมันเริ่มจากที่เอวเอวแล้วก็แก้มก้นทั้งสองข้างตรงข้อต่อค่ะ โอเคนึกออกครับ พอเข้าใจได้ตอบคำถามนิดนึงครับ ถามว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาครับ อาการร่างกายถึงเป็นเช่นนี้ เมื่อเดือน เมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่สิบแปดเนี่ยหนูหนูเก็บหญ้าค่ะ แล้วใบหู หนูไปโดนต้นมะม่วงมันมัน แล้วมันก็มีอาการเหมือนปวดแสบอะค่ะแล้วพอพอมันปวดแสบมันแล้วมันเป็นตอนบ่ายอะค่ะ พอมันมีปวดแสบ หนูก็เอามือถูถูกับมือด้วยกัน แล้วก็มาทางที่หูมันก็เบาไป แต่มันมันมีอาการตอนตกกลางคืน ตอนประมาณ ประมาณห้าห้าทุ่มได้ค่ะ ประมาณเนี้ยค่ะ มันตึงที่เอวมีอาการตึงตึงที่เอวเหมือนมันจะกระด้างอะค่ะ แล้วหนูก็คิดว่ามันเป็นแค่พิษก็น่าจะประมาณสักยี่สี่ชั่วโมงก็น่าจะคลายอะค่ะแต่มันไม่คลายมันไปเดี๋ยวพอมันหายตรงนี้มันก็ไปตรงตรงที่อื่นนะคะ แล้ว แล้วพอเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้หนูก็มังับอากาศจนทำท่าบิดผ้าท่าบิดผ้าค่ะ ก็เบาขึ้นไปตั้งเยอะเลยอะค่ะ ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ตอนนี้ก็อยู่ดีๆ มันก็เก่งมมันมันเก่งไปเหมือน แค่ความรู้สึกมันจะเกร็งที่แขนที่ที่ตัวแล้วมันหายใจไม่ทั่วท้องแล้วมันก็ลงมาที่ขาส่วนขาข้างข้างขวานี่มันจะเหมือนเน็บชาตลอดเลยค่ะ แล้วมันก็เจ็บที่ต้นเท้า ที่ต้นเท้าเจ็บแบบเจ็บแสบอะค่ะ โอเค รับรู้แล้วครับ เข้าใจหมดแล้วนะฮะขณะนี้ถามว่าอยู่ในท่านั่ง หรือท่ายืนท่านอนครับหนูหนูนั่งค่ะเก้าอี้ธรรมดานี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ พร้อมจะยืนได้ใช่ไหมคะ ได้ค่ะโอเคตอนนี้เริ่มนั่งไว้ก่อนนะครับ อ่ะ มีสมอนทอกใส่ใส่หูยังครับใช่แล้วค่ะ โอเคดีมากมากเลย ค่อยๆฟังนะเสียงนี่ค่อยๆฟังฟังแบบให้มันสมูทเนียนๆเข้าไว้นะครับ ใบหน้าก้มเงยแงนแงนเงยก้มก้มเงยแงน แล้วก็ตามด้วยสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวานะครับทำไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะครับ อย่าลืมหายใจด้วยสังเกตมันจะหายใจโล่งตามไปด้วยนะครับ ไปยกมือขึ้นชัยโย ยกมือขึ้นชัยโยเลยท่าชัยโยโหหิ้ว ขึ้นลงขึ้นลง แล้วก็หมุนหัวไหล่ด้วย บิดตัวซ้ายขวาต่างหากอ่าเอาแล้ว ต่อไปยืนตรงเคารพธงชาติครับผม ก้มลง ก้มเงยก้มเงยนะครับ ขณะที่ก้มขมแมวท้องตามก็ยิ่งดีมากนะครับ ทางฝั่งที่มันตึง ที่บอกว่าตูตึงหรือเกรงเนี่ยมันจะไปหย่อนได้นะครับ ก้มแบบดำนา ก็ขมแมวท้องตามนะ เอาละตามด้วยยืนขยเงยืนขยเงส้นเท้าถึงพื้น แล้วใช้ส้นเท้าเนี่ยถู ถูพื้น ถูพื้น ถูหลังเท้าตัวเองก็ได้สลับกันซ้ายกับขวา อย่าลืมหายใจนะ ฟังเสียงให้ดีหายใจด้วยทำไปด้วยครับ อีกไม่เกินสองนาทีนาทีเดียวก็จะหายแล้วครับ ปั้นทุบหน้าขาด้วยครับ จากหัวเข่าขึ้นมาหา หาคนขาเนี่ยครับ ทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็งอเข่าแตะสะบัดทีนี้ครับงอเข่าแตะสะบัดซ้ายขวาสลับกันแล้วก็จะหายตึงทีนี้ครับหายตึงหายเกรง็ง ว่า เป็นจังได้ครับผมรืงขามันหายอะค่ะ ชาอยู่ที่ปลายเท้านิดเดียวค่ะ ครับผม ชาชาที่ปลายเท้านิดเดียวค่ะ นั่น่ะเอาปลายเท้าถูพื้นชนิดเดิงครับ นั่นแหละเนี่ยก็จะหายเองทีนี้ครับ ให้เวลาเขาสักนิดนึงก็จะโอเค ทั้งหมดแหละ เบาเบาเลยค่ะ อืมหายใจโล่งดีไหมคะ โล่งค่ะ อืม มีตึงที่จะมีตึงที่ตรงตรงตรงสะดือนิดหน่อยค่ะ เออ ให้เวลาคล่หน่อยเนาะ ค่ะ ดีจังเลย อยู่ลำพูนเหรอหนาวไหมที่นั่น หนาวค่ะ เออใส่เสื้อกันหนาวบ้างไหมเนี่ย ใส่ค่ะ ได้ข่าวพวก โควิดที่เขาว่าไหมเนี่ย แถวแถวนั้นมีไหมตอนนี้เขาบอกว่าตีลำพูนแตกแล้วค่ะ ตีลำพูนแตกไหมความว่าไงคะเขาบอกว่ามาทุกทีเขาจะเฝ้าระวังแบบว่าลำพูนไม่มีเลยค่ะ แต่ตอนนี้มีแทบทุกจุดแล้วค่ะ โอเค ดีมากดีใจด้วยนะ ดีแล้วล่ะครับ ไม่มีอะไรหรอก ตื่นเต้นไปงั้นมนุษย์วนานะครับ นะ โอเค ตกลงถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ ได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์บอกหน่อยได้ไหมชื่ออะไรทีนี้ชื่อรัตตาโผจินดา จากลำพูนค่ะนั่นแน่ โอเค เข้าใจแล้วจ้าตกลงดีขึ้นหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณลุงเขามันโล่งไปหมดเลยอะค่ะจากที่ มันเหมือนกับจะอ่อนแรงเลยอะค่ะ มันเก่งเดิม ต้องบอกว่าเดิม มันอ่อนแรงเกรง บัดนี้สิ่งนั้นมันหายไปแล้วต้องพูดจาอย่างนี้ แล้วลุงจะเข้าใจว่า มันมีมันมีเส้นแบ่งกันอยู่ภาษาพูดเนี่ย ระหว่างที่มันเคยเป็นเคยมาเจอมันมันจะมีเกรงแล้วก็เหมือนกับแขนจะไม่มีแรงแต่เดี๋ยวนี้มีไหมยัง ตอนนี้เบาหมดเลยค่ะ ทุกข้อเลยค่ะ นั่นแหละเห็นไหมต้องพูดอย่างนี้คนฟังจะเข้าใจง่ายเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นอดีตไปหมดแล้วจ้านะ โอเค ด้วยความยินดีนะ แข็งแรงทนทานปลอดภัยทั้งจังหวัดลำพูนเลยเนาะ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะคุณลุงเออวัสดีครับสวัสดีครับ มันก็ได้เรื่องได้ราวไงออ้าว ก็ดีแล้วล่ะครับ ช่วยกัน ตามลุงมานานล่ะ คุณกิติ ตามลุงมานาน วันนี้ลุงมาในโลกโซเชียลแต่การอธิบายของลุงก็ยังแปลก ๆ ไม่ตรงกับปริยัติโอเคไม่ตรงกับปริยัติแล้วแล้วปริยัติจะว่ายังไงทั้งนั้น ดีฮะมาแชร์กัน นะนะคุณสุทัศน์นะฮะสุทัศน์สังขสีเหรอสังสีเนาะสังสีทองโอเคครับ คำว่าไม่ตรงกับปริยัติ่ังนั้น กรุณาอธิบายคำว่าปริยัติในทางด้านฝั่งคุณนิดนึงนะ มันจะได้แชร์กันได้ว่าไม่ตรงกันจุดไหนจะได้ปรับกันให้มันตรงกันถ้ามันเป็นไปได้นะครับ ตอนอย่างนั้น ในส่วนของลุงที่บอกว่าปรมัตนะครับ บอกไว้ให้ก่อน คำว่าปรมัตคำว่าปรมัตคือภาษา ที่ใช้กันนะครับ ทีนี้การที่เข้าถึงปรมัตนั้น ผมบอกว่ามันต้องผ่านกระบวนการของสมาธิ เรื่องสติก็คือไร้สติ เกินไม่รู้ปฏิบัติได้มันจะเกินความรู้สึก แล้วจะหลุดเข้าสู่คำว่าสภาวะของปรมัตตรงนั้นเอง ในฝั่งลุงนะคำว่าปรมัตมันจะตรงกับคำว่าสุญญตาอนัตตา อนัตตาสุญญตา ความว่างนะครับโลกุตรธรรม แน่นอนการที่เข้าไปถึงตรงนี้ได้ มันต้องพัฒนาให้ตัวเองเข้าไปถึงในพระธรรมในแต่ละระดับ เช่น โสดาสกิทาอนาและในระดับที่อรหันต์จึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะครับ ถ้าหากว่าปฏิบัติตัวเข้าไปถึงตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปถึงภาวะปรมัตได้ เพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตคือภาษา อธิบายผ่านภาษาก็อย่างที่ลุงอธิบายตรงนี้ ทีนี้ทางด้านฝั่งคุณสุทัศน์ ถ้าเป็นยังไงก็กรุณาเล่าย้อนกลับคืนมาได้เลยนะครับ ว่าปรมาจารย์แนวในทางของคุณนั่นคืออะไรนะครับ มันจะได้เข้าใจให้ตรงกันหรือต่างกันนะครับ ต่างกันก็ปรับใส่กันมันก็มีปัญหาพวกนี้ก็ดีตรงนี้แหละครับ two way communication สองทางในขณะนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับมันจะได้ปรับแก้กันได้โดยง่ายนะครับเอาละต่อไปก็คุณสุกิจเหรอ บ้านแพรคำตะกร้า จังหวัดสกลนครโอ้ติดต่อพระอาจารย์สมภพผ่านทางพระยุทธนาอุปัฏฐโกท่าน โทรศัพท์ โอเคขอบคุณมากครับ มีเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วจ้านี่แหละนี่แหละนี่แหละนั่นนันะนดีดีมากครับ ดีมาก ผมต้องการจะช่วยท่านนะครับ บอกให้ทราบไว้ นะเดี๋ยวพอเวลาคุยกันมันจะลึก เพราะว่าท่านท่านพูดท่านคุยเนี่ยผมจะฟังออกทุกคำนะครับนะครับ ถ้าหากว่าเจอกันสองคนถ้าหากว่าสนทนากันได้โอ้โหคนฟังนี่จะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะครับจะบอกให้ทราบเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมต้องการเหมือนกันนะต้องการที่อยากจะคุยไม่ใช่อะไรแหละเป็นการต่อยอดจริงๆแล้ว ผู้ฟังจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยแหละครับ จากคำถามที่ผมถามท่านไปอย่างเงี้ยหรือท่านถามกลับมาเงี้ยเห็นไหมครับไม่ต้องอะไรมากมาย เพราะว่าท่านก็บรรยายมาเยอะมากแล้ว ผมก็บรรยายมาเยอะเหมือนกันในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่ามีตัวที่จะเชื่อมโยง เป็นลักษณะดีเบตได้ไหมดีเบตเอาชนะค้าคานกันนะครับโอเคนะดีเบต โดยภาษาแล้วมันเอาชนะกันนะมันไม่ใช่แชร์กัน ็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ ในสายพุทธศาสตร์นี้จะไม่มีชนะค้าขานกันนะครับ ต้องยอมรับตรงนี้ก่อน จะไม่มีแพ้ไม่มีชนะ เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง ดีกับชั่ว อยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดถ้าใครเข้าถึงตรงนี้ มันก็จะง่ายขึ้น นะครับ ตรงนี้ให้เข้าใจเลยนะครับ มันอยู่ตรงกลาง ระหว่าง ดีกับชั่วถูกกับผิด เหตุกับผลเนี่ยครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างเหตุผลนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ย มันต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามผมว่านะครับ ท่านบรรยายมาเยอะมากแล้วโหท่านบรรยายแต่ละทีเนี่ยผมฟัง ผมฟังดูแล้วว่า อืมแล้วท่านเก่งหลายอย่างด้วย ภาษาอังกฤษท่านก็เก่ง ภาษาอีสานห่วยนำภาษาอีสานแห่งดีแล้วเดี๋ยวโถผมนี่มักได้นะภาษาลาวภาษาอีสานเนี่ยครับ มันจะได้ แล้วท่านใช้ภาษาลึกๆได้อย่างดีมาก ดยพวกยิ่งพวกสำนวนอีสานเนี่ยครับก็เอิ่นพญานะครับพญาท่านจะเก่ง และภาษาท่านคล้องจองด้วยนะครับ ภาษาท่านคล้องจองมาก แล้วท่านก็ระวังไปอย่างดีด้วยนะครับ ภาษาท่านจะระวังมาก ท่านเกิดมาเพื่อให้สังคมอ่ะนะนำเอาแนวทางของพุทธศาสตร์เนี่ยมามาเผยแพร่เผยไปบางปันนะครับแต่ตรงเนี้ยฮะอยากจะได้ ให้มันเกิดประโยชน์อย่างมากมาย และมหาศาลเหลือเกินนะครับ สวัสดี ลุง ผมได้ส่งปัจจัยมาทำลุงทำบุญกับลุง โดยโอนเข้าบัญชี นั่นแน่เบอร์นี้ป่าไม่รู้นะ ลุงก็ไม่ได้จำโอเค โอเค ส่งสคริปต์มาให้ด้วย ไม่ใช่ใช่ไหมก็เรียกส่งอะไรส่งสลิปนะฮะลองส่งสลิปมาให้ด้วยก็ก็ยิ่งดีครับคุณคุณแหลมนะครับให้โทรเข้ามาเลยเหรอให้โทรเข้ามาเลยก็ได้นะครับเรื่องคุณแหลมน่าสนใจมากเลยอ่ะเหรอโทรมาได้เลย คุณแหลมเโรงพยาบาลเป็นออกพวกตายเลยเหรอ โอเค โอเค ขอบคุณคุณ สุกิจ ด้วยนะครับ ที่ให้เบอร์ท่าน อาจารย์สมภพผ่านมาทางนี้ โอเคจะจำมาไว้แล้วละอนุโมทนากับคุณสุกิจโอเคครับโอเคครับมีใครอีกครับ เชิญนะฮะยังเปิดให้บริการอยู่นะครับ ให้ปวดเนะี่ย ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเป็นพลังงานที่มัน ขออนุญาตกันแล้วกัน มันมันวิจิตพิสดารมากนะครับ แต่ขออย่างเดียวเข้าใจ อย่าเข้าใจลุง เอาไว้หน่อยหนึ่งเวลาสื่อสารภาษาแล้ว ผมจะดักภาษานะครับพอเวลาผมดักภาษาได้ปุ๊บผมก็จะล็อกภาษาทีนะครับล็อกเอาแล้วนะทีนี้นะ ประมาณนั้นนะครับ ผมจะล็อกภาษา มันจะมี ไม่รู้การคุยคุยกันมันจะบอกให้รู้ว่า ไม่รู้จะไม่รู้จะบอกว่าไงลละ มันไม่รู้ว่าเป็นล็อกไหน แต่มันล็อกภาษา แปะมันก็ได้เลยนะครับ โอเคครับ เอานอกเหนือจากนี้มีอีกไหมครับเราจะพยายามบริการวันละสองสามท่านนะครับ นะ ก็อยากจะให้เกิดขึ้นนี้ขึ้นมาให้มันเป็น อะไรนะเป็นเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นของรายการก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับ แพทเทิร์นของรายการเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องอื่นนะก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆครับอามีอะไรอีก ไม่มีใครถามเลยล่ะถามหน่อยสิพี่ เอ้ยนะครับ ไม่ถามลุงก็ไปไม่เป็นแล้วเขาเนี่ยนะครับนะนะนะนะถ้าไม่ถาม แล้วลุงจะไปต่อไหมเนี่ยลุงโน้ตอะไรไว้บ้างนะรู้สึกเมื่อวานนี้ลุงพูดเรื่องของของเกิดจากไหนใช่ไหมการเกิด เกิดตายเนี่ย แล้วตายแล้วไปไหน ยังเป็นต้นนะครับ อธิบายเรื่อง ตายแล้วไปไหนเมื่อวานนี้รู้ ผมจะเขียนผังให้ไม่รู้ ไม่ใช่เหรอหรือมันจะใช่ถ้าที่จำได้นะ มันจะวน ทีนี้ในการที่จะหลุดจากจากวัฏฏะเนี่ย มันก็ พูดว่าจะหลุดออกจากวัฏฏะได้เนี่ย ไม่รู้ว่ามันต้องปฏิบัติผ่านนะที่จะได้ ต้องผ่านการปฏิบัตินะฮะที่จะหลุดไปได้ แล้วปฏิบัติหรือว่าการปฏิบัติ เวลาทำเองก็ต้องรู้ต้องเข้าใจเองให้ได้นะครับ ในเรื่องของผมว่ามันจะมันจะไต่ตามไปเองอะแค่แค่มันรู้ทีลหน่อยสองหน่อยเหมือนขึ้นบันไดเงี้ย เวลาปฏิบัติได้ เวลามันเข้าของมันจริงๆแต่ขอให้เข้าใจเรื่องของจิตเอาไว้เป็นหลัก แล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อย ส่วนมากส่วนมากผู้คนจะไปติดอยู่ในเรื่องของของของของรูปประพรมนะครับ เชิญครับผมสวัสดีครับ ครับ ผมสวัสดีครับคุณลุง ครับเชิญครับผมครับอันเอ่อผมได้ร่วมทำบุญกับคุณลุงแล้วแต่ที่แมนว่าให้โทรแจ้งเข้ารายการกับคุณลุงด้วยนะครับอ๋อไม่ไม่มีใบสลิปให้ ก็เลยโอนอยู่ทางบ้านนะครับ เหรอคุณแหลมเนาะ ครับผมชื่อจริงก็อยู่นั่นแหละครับ ชื่อคำปวนสุภาคุณครับ ครับ ผมครบครับดูตามหน้านี้แหละฮะ โอเค รับทราบตามนี้แล้วกันนะบาครับคุณลุงครับ ด้วยความยินดีครอบครัวเป็นไงบ้างก็แฟนเสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลกู่แก้วที่ผมนั่นนะครับ ที่เลอทานไหนอะไรไปหาหมอขี่รถไปแล้วก็ ตายออกมานะครับเสียชีวิตออกมานะครับ เดินเข้าไปปุ๊บเดินได้หามออกแล้วเผาเลยงั้นเหรอครับผมครับ ก็คือว่าจะทำบุญก็ให้คุณลุง เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปด้วยนะครับ เข้าใจครับตรงนี้เข้าใจแล้ว ทางฝั่งผมผมจะรู้ว่าผมจะต้องไปรูปแบบไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมจะรู้ทาง ในการที่จะไปวันที่สสิบี่พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นลูกสาวแม่ยายเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลก็เหนื่อยหายใจไม่หายใจก็บ่นว่าเหนื่อย แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไปโรงพยาบาลเอาเองนะครับคุณลุงเลอหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ก็เดินเข้าไป ผมก็ตามไปกำลังพ่นยาอยู่ พอดีพ่นยาแล้วก็ ไอ้ถามกันคุยกันก็พูดได้อยู่ดีๆอยู่โน้พอดีเข้าเอ็กซเรย์ออกจากห้องเอ็กซเรย์มาก็เข้าห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินก็ ผมก็เข็นออกจากห้องเอ็กซเรย์กับหมอกับพยาบาล อื แล้วเข้าห้องฉุกเฉินเราก็ไปสอดสายอะไรก็ไม่ได้แจ้งผมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นไม่ได้ไอ้หมดลมหายใจเราค่อยหมอค่อยออกมาคุยกับผมมาปั๊มหัวใจหมดลมหายใจปั๊มหัวใจไม่คืนไม่ฟื้นเราไม่ได้ตามหมอไปหรือว่าหมอเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปหมอไม่อนุญาตให้เข้าไปครับ แล้วก็ธรรมดาก็จะสอดสายอะไรก็ต้องแจ้งด้วยนะครับแจ้งญาติด้วยใช่ไหมครับ คุณหลวงกา อันนี้ก็ไม่แจ้งก็ทำเลยผมก็เขาคือห้องอยู่เฉินเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับจริงๆ เรื่องนี้นะผมว่านะมันต้องเปิดเผยครับผมว่าในส่วนตัวผมนะใช่ ผมก็เขียนคำร้องตามมาตราสี่หนึ่งก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ส่งไปทางสาธารณสุขให้อยู่ ก็ยังรอรอคำอนุมัติออกมาอยู่ครับอืมอขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอง ครับไปเองคนป่วยไปเองเลย ครับผมเออโอ้โหเคสเนี้ยไอตอน ตอนไปก็มาจากนาด้วยนะ ผมเกี่ยวข้าวอยู่ก็มากับหลาน อืมาแล้วก็มาทำกับข้าวอะไรกับข้าวหาข้าวหา อะไรให้ให้แม่กิน อืมแม่แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากจากบ้านตัวเองอ่ะอืมาโรงพยาบาลว้าวก็เเดินเข้าไปโรงพยาบาลก็ผมก็ตามขึ้นจากเกี่ยวข้าวผมก็ตามไป ก็คุยกันดีๆ อยู่อยาก็คุยอยู่เขาไม่ยอมส่งเข้าอดอนทำยังไงก็ไม่รู้วันผมก็รออยู่ข้างนอกนะ ครับผมโอ้ยพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ถูก ที่จริงเรื่องนี้นะนะเป็นสามีด้วยซ้ำไป ไม่น่าจะปฏิเสธการการให้ตามไปดู เรื่องนี้ผมว่าเป็นสิทธิส่วนส่วนบุคคลจริงๆเรื่องนี้นะครับ มันไม่ใช่ให้เราเห็นหน่อยใช่ไหมเราทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนั้นเราไปไปย้อนไม่ไปย้อนแย้งหมออยู่แล้วแหละ ใช่ไหมครับเขาจะทำอะไร แต่ให้เราเห็นน้อยแค่แค่นั้นเองช่วยยังไงแบบไหนมันผมอยู่ข้างนอกห้องจุดเียนก็ได้ยินเสียงร้องเสียงดิ้นนะอืมพยายามจะเปิดเข้าไปเขาก็ล็อกประตูของเขาวิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังโอ้โห แล้วก็ในส่องดูว่าไม่รู้ว่าสอดท่อยัดท่อตอนไหนก็ั้งให้เข้าไปส่องเข้าไปดูอ้อมไปประตูหลัง อืม ก็วิ่งเลาะหน้าเลาะหลังอยู่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทำเลยก็หมด ก็ หมดลมหายใจ ตอนปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเลยจึงจึงออกมารายงาน จึงออกมาบอกผมนะผมนอนหมอนะ โอเค ก็ได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้ยก็คล้าย ๆกับ ไม่รู้จะบอกว่าไงดีอ้าวผ่านไปแล้วเลยก็แล้วโอเค รับทราบตามนี้แล้วกันเนาะครับผมขอให้แข็งแรงนะ คนที่อยู่ก็ดูแลกันดีๆนะครับ กลัวบ้างไหมไอ้เจ้าโควินาเขาว่ากัน เนี่ย อ๋อไม่กลัวหรอกครับผม ทำไมถึงไม่กลัว เออก็รู้จักวิธีป้องกันแล้ววิธีแต่ผมก็เข้ารายการฟังรายการทุกวันนะครับ โอเค โอเค รับทราบตอนนี้ฮะก็ แต่ก่อนผมก็ไปหาคุณลุงอยู่แต่อยู่ แต่อยู่นู่นนะอยู่เกียรกายนั่นนะครับ โอ้โห ยุ่เกียรกายใช่หรืครับ ผม โอ้โห ตอนทำงานอยู่ที่กรุงเทพผมก็ไปอยู่ แต่ก่อน เห็นคุณลุงหงอกอยู่กับคุณลุงจันทานะใช่ เออสองคนเนี่ยก็นานแล้วจากมาจากนั่นก็ได้ดูแต่ฟัง แต่รายการยูทูบนี่แหละครับ โอเค ดีมากแล้วฮะมาเจอกันอีกโอเค ตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ ครับผมโอ้โหเกียร์กายมันเกินกว่ายี่สิบปีนะโยมไม่รู้ไว้เกียร์กายนะ อาวดีแล้วล่ะครับ เอามีใครอยู่เชิญครับผมพรุ่งนี้หนูจะไปเจอลุงออกพอดีจะโอนแล้ว ลืมคร่ะราชปานนะอาขอน้อมรับทุกคนแหละ จะไปจะมาอย่างไรแบบไหนก็โอเคนะ เอามีใครอีก เอาละถ้าไม่มีใครรู้ก็จะต่อตรงนี้นิดนึงเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ย มาถึงวันนี้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะ เอาเป็นว่าส่วนตัวกันแล้วกันไอ้เรื่องของวิบากกรรมที่มันวนมากันเยอะแยะมากมายกายกองเนี่ยครับ มันก็มีผู้คน บอกว่าเวลาตายแล้วเนี่ยเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยเรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละครับหรือว่าถ้าหากว่าทำไม่ดีเวลาตายแล้วเนี่ย ในวาระที่ยังไม่สามารถที่จะสิ้นสุดการเกิดเนี่ย มันต้องเวียนเกิด อีกแน่ ๆนะครับจำนะแน่แน่นอน แน่นอนมากๆตัวนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ทีนี้ เวลาตายแล้ว จะเกิดไปเป็นอะไรต่อเนี่ย วิธีคิดเพื่อสรุปเลย ถามตัวให้ได้ ว่าชาติเนี้ยตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ทำดีอะไรมาบ้าง ไม่ดีอะไรมาบ้าง แค่นี้เอง ดีกับไม่ดีแค่สองอย่างนะครับ ถ้าเราเชื่อมั่นว่า ทำดีมากกว่า ทำไม่ดี อันนี้ไม่ต้องไปรู้จักสมองสมาธิอะไรต่างๆนะครับ ไม่ต้องเลย ใช้คอมมอนตัวนี้ใช้ใช้เป็นหลักได้เลย ถ้าเรารู้ว่าทำดีมากกว่าทำไม่ดี ทำดีกับอะไรกับใครเนี่ยก็ มันจะทำดีมันก็น่าจะมีกับสัตว์กับมนุษย์มันก็มีแค่สองอย่างนะเออใช่ไหมครับ ใช่นะ มันก็อยู่แค่เนี้ยอ้าว ทำดีกับสัตว์ทั่วไป และกับมนุษย์ด้วย มันก็มีอยู่แค่นี้เอาเออทำไม่ดีกับโทรศัพท์ มันไม่เกิดผลอะไรล่ะครับใช่ไหมครับเช่นโยนโทรศัพท์คว้างทิ้งไปเดี๋ยวนี้มันไม่ร้องโอดโอยยแล้วโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยนี้ก็ไม่มีผลอยู่แล้วเนี่พูดถึงคำว่าดีชั่วนะ แต่ไม่ได้พูดถึงว่าอารมณ์นะ อารมณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับทำไมต้อง ไปคว้างโทรศัพท์ทิ้งไป ไปโมโหใครมากรธใครมานั่นคือเรื่องของอารมณ์อันนี้เรื่องหนึ่งต่างหากเนี่ยคำว่าดีกับชั่วตัวเนี้ย สรุปได้เลยนะครับว่า ถ้ารู้ตัวว่าทำดีมากกว่าทำชั่ว เกิดครั้งต่อไป ดีกว่าเดิมแน่ถ้าทำชั่วมากกว่าดี เกิดต่อไปแย่กว่าเดิมแน่นอนนี่แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละครับ ใช่ไหมทีนี้กลับมาถึงปัจจุบัน คำว่าดีอ่ะมันก็จะมีอะไรบ้างมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้าอย่างต่อไปนี้ ของอยู่ของกินของใช้ ของเก็บ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือปัญญาคนที่มีสติปัญญาดีเนี่ย จะต้องหาที่อยู่ของอยู่ปัจจัยสี่นี้สบายอยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมถ้ามีถ้ามีปัญญา ทีนี้ปัญญาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าล่ะไม่รู้ถ้าไม่ดีนะ แม้ว่าจะมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยครับนะถ้าสมมติว่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละ เกิดใหม่แย่กว่าเดิมแน่ๆด้วยครับ ก็แค่นี้ไม่ต้องมาพูดถึง วิบากกรรม วิบากกอยแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วครับเรื่องของวิบากกรรม ยังไงมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วล่ะครับ มันถูกมาหมดอยู่แล้วล่ะครับ ยุคนี้มันควรจะมาตีแตกตัดตก อยู่ตรงเนี้ยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะครับโอเคนะมันมีคำหนึ่งน่าสนใจว่า ถ้าหากว่าทำไม่ดีอ่ะเวลาเกิดครั้งต่อไปมันจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานผมบอกครับ มันไม่ไปอยู่แล้วครับเดรัจฉาน มนุษย์นี่แหละ เออ เพราะว่ามนุษย์มันวิวัฒน์มาตั้งแต่นู่นไงสัตว์ตัวเล็กๆน้อยหน่อยครับ คำคำนี้มันมันจะมาประกอบกับคำทำโทษครับ เชิญครับผมสวัสดีครับ อ๋อสวัสดีครับ ลุงแล้ว หนูเหมือนมีอะไรติดอยู่ตรงคอนี่ค่ะ มันมันมันอ้วกเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังเป็นอีกค่ะ เป็นเมื่อวานนี้ วันนี้ยังเป็นอยู่ วันนี้ยังเป็นอีกอยู่ รู้จักลุงจากไหนฮะที่ใดครับ อ๋อ หนูรู้จักลุงมานานแล้วค่ะ เคยมาหาลุงไหมคะค่ะไปค่ะ ล่าสุดครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่ครับ มาเมื่อไหร่จำจำไม่ได้แล้วค่ะ กี่เดือนกี่ปีแล้วงี้ดีกว่ารู้สึกจะสองสามเดือนแล้วค่ะ คุณลุงโอเค เข้าใจตอนนี้ก็พอละสองเดือนอาทิถามว่าติดที่มันติดคอมันติดมานานกี่วันแล้วครับเมื่อวานหนูอ้วกค่ะอาเจียนตอนช่วงเวลานี้แหละค่ะอ๋อนั้นเอาน้ำมาเอาน้ำมาน้ำเป็นยาเตรียมน้ำไว้ยัง ค่ะ เตรียมหรือยัง ค่ะ คำว่าข้าเนี่ยเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วค่ะเตอรียมแล้วอมันต้องใช้ภาษาข้าข้ามันข้ามันรับรู้เฉยๆเตรียมมาแล้วเรียบร้อยแล้ว ใส่หูฟังยังอ๋อไม่ไม่ได้ใช้หูฟังเลยค่ะเออไม่ใส่หูฟังถ้างั้นก็ มือสองข้างวางอิสระได้ไหมได้ค่ะเออเปิดเสียงนอกใช่ไหมให้ได้ยินดังๆใช่ไหมคะโทรศัพท์ เปิดเสียงนอกให้ได้ยินดังๆได้ได้ยินดังๆ ได้ยินไหมอย่างเงี้ยได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ โอเคอ่ะฟังให้ดีนะศูนย์แล้วจะไปลึกๆทำตามคำบอก ไม่ถึงนาทีหรอกอ้าว แล้วกันโอ้ย คุณพุ่พวง คุณพุ่มพวง หลุดแล้วคุณพุ่มพวง เอาใหม่หมุนใหม่ใครสอนจะช่วย พุ่มพวงหลุดซะเลยสายหลุดสายหลุดเอาใหม่นะคะนะคะเอาใหม่ กำลังจะเมื่อกี้ถึงแหนเราที่ว่ามันเป็นไปได้ แบตหมดโทรศัพท์ แบตหมดแบบเนี้ยครับอยู่ๆมันหลุดเรื่อยๆอย่างเงี้ย มันเป็นไปได้ นิดนึงเมื่อกี้นี่บอกว่าเดี๋ยวนะจะพูดเรื่องอะไร มันมีคำถามง่ายว่าคำถามง่ายนะทำไมอ่ะ พระพุทธเจ้าจึงไปล่วงรู้อะไรทั้งหมด รู้ได้มาจากอะไร เออ เจ้าชายสิทธถะฐานะพระพุทธเจ้า เนี่ย รู้เรื่องอะไร ตอบเลยนะครับ เรื่องนี้รู้เรื่องในตัวของพระพุทธองค์ทั้งหมด ครับ เช่น ไม่ว่าพระพุทธองค์จะพูดเรื่องอะไรก็ตามที เออเนี่ย จต่เป็นสามสิบภพภูมิเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของนรกที่ว่านะครับ นั่นแหละครับ พระพุทธองค์จะมาจากตรงนั้น วิวัฒนาการมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลารู้ก็จะรู้ถอยหลังห้าดีของพระองค์ทั้งหมดเองครับแปลว่าอยู่ในเนื้อเยื่อพระองค์นั่นเองทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาพระองค์ รู้ทั้งหมดที่มาของพระองค์อ่ะ ตั้งแต่เกิดมาจากไหนๆนู่นนะครับ ที่บอกว่าบำเพ็ญมาเสียสงขายสมาหกับนั่นนะฮะจำนวนจำนวนเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเลยครับ ไปนับเอเองก็แล้วสี่สี่สงขายแสนมหากับคำพูดน่าจะเป็นสุดท้ายเลยว่า พระองค์เกิดมาเป็นอะไรมา ก็คือรู้ถึงอดีตบทนั่นเองครับผมทุกเม็ดเลย นั่นแหละ แค่นี้เอง เห็นไหมทีนี้ความสามารถที่จะมาบอกสอนมนุษย์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา นั่นคือความสามารถเฉพาะทีเดียวครับ ใช่นะ เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ใช้ ตำราเล่มไหนเลย สุดท้ายแล้วนะครับ เห็นไหม ก็รู้เรื่องของตัวเราเองของตัวพระองค์เอง ในเนื้อเยื่อเนี่ยครับ ในร่างกายเนี่ยครับ เป็นมาหมดทุกอย่าง ไอไวรัสไฟรอยเนี่ยเป็นมาหมดแน่ๆด้วย อะไรทำนองเนี้ยครับ ใช่นะ ใช่นะ ลองเอา เอาหลักนี้มาสรุปได้ไหมครับ ไม่ต้องคิดแล้ว ลุงคิดให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราให้ฟังกันด้วย ก็มาสรุปตรงนี้น่าจะพอ ไม่ต้องไปวุ่นวายไปแล้วสารเสด็จพระพรมเนี่ยไอเทวดาเทวดาอะไรสุดแต่แต่เธอ เห็นไหมครับ ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลย ถ้าคิดได้อย่างนี้นะทีนี้ในการไต่ตามไป ที่จะไปล่วงรู้ตัวเองทั้งหมด ก็ต้องมาเจอความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรดนี่เองครับใช่ไหมเข้าสู่หลักปฏิบัติได้ทีนี้ครับทุกสมุทัยนิโรดนะฮะมีคำว่านิโรธสมาบัติทีนี้ครับมันได้อะไรได้ญาณอย่างรู้ได้ฌานได้ฌานสมาบัติพวกนี้ครับมันจึงจะรู้ถอยหลังได้หมดจด จะมาเท่ากับเท่าไรก็ไม่รู้แหละก็คือศักยภาพของพระพุทธเจ้า จะไปอย่างนั้น ก็เรียกเขาเรียกว่าพุทธวิสัยนะพุทธวิสัยพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าเรื่องของพระองค์ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเรื่องของเรา เอาแค่ตัวเราก็พออย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ใช่นะ รู้ตัวเรา เห็นตัวเรา เข้าใจตัวเรา จนหมดตัวตนของตัวเราเองทั้งหมด จบ เอาให้ได้เห็นไหมก็ต้องเห็นทั้งภายนอกภายในแล้วครับเห็นไหมโดยเฉพาะยิ่งเห็นในรูปแบบของอะไรธาตุสี่ขันห้าแล้วก็ ผมใช้คำพูดว่าอภิมหาสติปัฏฐานสี่นะครับ ธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าแล้วก็อภิมหาสติปัฏฐานสี่ผมว่าสามคำเนี่ยครับ เอาให้อยู่กันแล้วกัน มันจะมีการตรวจสอบได้เองนะครับ ในวาปฏิบัตินะครับไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้น จริง ๆ แล้วมันจะรู้เอง ในตัวเองทั้งหมด นะลองลองให้ความสำคัญในสิ่งที่ลุงกราเล่าให้ฟังดูสิครับว่ามันใช่ไหมอย่างไร ส่วนตำรับตำราที่เคยอ่านเคยจำมาก็ลองเอาอะไรมาเปาะมาแปะ ทีน้อยสองน้อย ทีละอย่างสองอย่างบ้างทำนองนี้ครับ แล้วก็จะรู้เอง เดี๋ยวนะสติปัฏฐานสี่ความเข้าใจตรงนี้มันเหมือนกับเหลาดินสอนะครับ มันจะจากใหญ่ไปหาเล็กแปลว่า มันจะเจอไปหาตัวเล็กจนสุดเล็กไปหาตัวเล็กจนสุดเล็ก ถ้าหากว่าลำดับไปตามแนวทางของสติปัฏฐานสีในการที่มาตรวจสอบครับ ทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยแนวทางอีกอันหนึ่งในการที่จะเข้าถึง พระธรรมได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็คือการแยกรูปนาม อืมนะ รู้จักเรื่องรูปเรื่องนาม ถ้ามันแยกได้ปึ๊กจริง เป๊ะ เนี่ยแล้วก็รวมได้ด้วย แล้วแยกได้ด้วยเนี่ย เนี่ย สองสภาวะเนี่ยครับ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะพูดว่าไง ในส่วนตัวลุงนะแต่ได้รับเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ รักษาตัวเอง ความจริงก็ได้แต่ระดับมันก็ได้นะ ไม่รู้เข้าสู่สภาวะของว่า พระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีตกนะให้รู้ไว้ถ้าใครเกาะมันเหมือนกับได้เส้นเชือกนะเชือกมันหย่อนลงมาจากนู่นอวกาศอย่างนี้ดีกว่า พยายามจำลองภาพไม่ได้นะครับ เหมือนเส้นได้ เส้นเชือกก็ได้มาจากอวกาศเลยครับ คนที่มีภาวะทางด้าน เรียกว่า โสดาบัน แปลว่าจับเชือกเส้นนี้ได้แล้ว ค่อยๆไต่ขึ้นไปโหนขึ้นไปรับรองยังไม่ตกมาอีกนะอยู่ในมนุษย์อยู่ในภาพของมนุษย์นี่แหละครับพวกนี้จะสติปัญญาก็จะเยอะ เพราะว่า โสดาบันพิธรรมดานะครับนะก็พยายามเข้าไปทีหนึ่ง เราอยากเขี่ยเข้าไปดึงเข้าไปสูงขึ้นสูงขึ้น มันจะเข้าไปถึงในระดับ พระสกิทาคามีอพอนึกออกไหมครับ แปลว่าก่อแล้วจะไม่หลุด ทั้งชีวิตเลยฮะถ้าก่อเชือกเส้นนี้จะไม่จะไม่ไม่ไม่มีคำว่าหลุดถ้าเกิดใหม่โอ้สบายเลยถ้าหากว่าตายก่อน แล้วเกิดใหม่ ก็ต่อยอดได้เลยแบบนั้น มันยิ่งไปเร็ว ที่เขาบอกว่าคาสอนบอกว่า ถ้าหากว่า แตะคำว่าพระโสดาบันได้เรียบร้อยเกิดตายเกิดตายเกิด ไม่เกินเจ็ดครั้งนั่นเองแต่ลุงก็ยิ่งให้ไปเร็วไปกว่านั้นถึง ไม่เกินเจ็ดไม่เกินเจ็ดครั้ง ครั้งละกี่ปีทีเนี้ยเสียถ้าว่าแปดสิบปีก็ได้ หรือว่าร้อยปีก็ตามใจ ไม่เกินเจ็ดครั้ง ถ้ามันเกิดวันทีร้อยปีตายเนาะเจ็ดร้อยปีแล้วครับ โอ้ ไม่ไหวแล้ว ช้าไปแล้วสำหรับยุคนี้ เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้น ถ้าแต่โซดาได้ปุ๊บไม่เกินเจ็ดปีไม่เกินเจ็ดเดือนเดียวไม่เกินเจ็ดสัปดาห์อย่างเงี้ยอันนั้นทำนองเนี้ยครับ มันจะเร็วฮะจะเร็ว ขอให้แตะได้จริงๆ แต่เรื่องพวกนี้มันจะขึ้นเร็ว ขึ้นจนกระทั่งโอ้โหตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับ เวลามันไปเรื่องนี้เรื่องของกายใจจิตเวลามันบรณาการโอ้โหเลยแล้วครับ บอกไว้ให้เลย ยิ่งถ้าหากว่า ไม่มีครูบาอาจารย์มาเนี่ยโอ้โหลำบากมากครับถ้ามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มันต้องหนึดอยู่เหนือกว่านะครับ ใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ต้องอยู่เหนือกว่า อย่างเช่น ว่าครูบาอาจารย์ต้องในระดับสกิทาคามี จึงจะดึงโสดาขึ้นไปได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริง ๆ แล้วมันต้องมี ครูบา อาจารย์โดยปกติแล้วนะครับ ครูบา อาจารย์ต้องออกตัวยุคนี้สมัยนี้ต้องออกตัวนะครับ มันถึงจะช่วยได้ ส่วนมากเราก็ไม่กล้าออกตัวกันนะครับเราตัวกัน แต่ก็ฟังออกนะ่ังลุงนี่จะฟังออก ฟังภาษาเนี่ย จะฟังออกอย่างเช่น เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของพระอาจารย์ สมภพใช่ไหมละครับเมื่อกี้เนี่ยนั่นผมจะฟังภาษาท่านออกนั่นนั่นนั่นดีเก่งด้วยครับท่านเก่ง ท่านเก่งถ้าฟื้นฟูได้เนาะแล้วถ้าไม่สบายโอ้โหรับรองได้เลยครับจะเป็นขวัญใจเลยครับ เพราะว่าท่านเทศดี เสียงท่านก็ดีด้วย แต่ท่านเสียงไม่มีไหมตอนเนี้ยเสียงไม่มีผมช่วย หลวงพ่อจรันมาแล้วเรื่องเสียงไม่มีให้รู้ไว้ชนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงชวนครับผม อ่าหนูชื่อจอยนะคะ ครับผมค่ะอ่าหนูอยู่ในเฟซบุ๊กสารป้าแสบเผ็ดนรกแตกค่ะ อุ้ย นรกแตกเลยแหละค่ะ่ชื่ออาจจะไม่ค่อยฟังดูแบบสวยงามนะคะ แต่ว่าจะจะขออนุญาตอ่าพอดีจะติดตามลุงมาประมาณเก้าเดือนแล้วค่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้วันนี้รู้สึก รู้สึกอยากจะโทรหาลุงแล้วก็ มีความรู้สึกว่าจะต้องโทรหาอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญครับ มีอะไรว่ามาเลยโทรหาเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว เอ้ยเจอเสียงเลยเจอเสียง วันนี้จะไลฟ์สดอยู่นะคะ อยู่ในสารปาแสบเพ็ดนรกแตกจอยก็เลยอนุญาตจะจะไลฟ์สดด้วยค่ะ เดี๋ยวเนี้ยเหรอค่ะทางฝั่งคุณก็ไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมฮะค่ะจะขออนุญาตนะคะ ขอขอขออนุญาตคุณลุงแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เปิดเสียง ไม่ได้เปิดเสียงไม่เปิดเสียงจะพูดค่ะ เอาว่ามาครับเชิญค่ะ จอยจอยเห็นคุณลุงแบบว่าช่วยรักษาคนแบบเยอะมาก ๆ เลย แล้วแล้วจอยก็เลยรู้สึกแบบ ติดตามมาเรื่อย ๆ จน จนได้เจอ อ่าระหว่างทางเนี่ย อ่าได้เจอวิชาทางของไตเติลแมนค่ะครับแล้วจะก็แอบย่องเบา ภาษา TTM สิบเปอร์เซ็นครับค่ะ ้างถึงกฎแอลไม่รอ รู้สึกถึงความปลอดภัยในวันนี้ ก็ก็เลย อยากจะให้คุณลุงช่วยจอยบางอย่างค่ะ เชิญครับดีใจมากเลยนะคะ ที่จะตัดสินใจโทรหาลุงวันนี้ อ่า ให้ช่วยเรื่องอะไรว่าให้ช่วยบางอย่างครับ ก็เห็นคุณลุงรักษาแบบ คนที่เขาเจ็บป่วยเมื่อย ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจอยไม่รู้สึกเจ็บป่วยเมื่อยตรงไหนเลย จอยอยากจะขายสินค้าตัวนี้ให้ยอดถล่มทลายอะไรเงี้ยให้มันทะลุเป้าหมื่นห้าอะไรเงี้ยคุณลุงพอจะมีอของขลังหรือเปล่าคะของวิเศษอะไรเงี้ยค่ะขายอะไรนะขายอะไรนะ ของวิเศษของขลังหรือว่า หรือว่าพลังพลังที่แบบว่าจะทำให้ยอดของจอยแบบ แบบอ่าก้าวกระโดดแบบก้าวไกลแบบโดยเร็วพอดีจอยมีมีความรู้สึก อยากจะทำยอดในในสินค้าที่จอยนำเสนอขายในทางโลกออนไลน์เนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุด อะไรอย่างเงี้ยจอยก็เลยเห็นคุณลุงแบบช่วยช่วยช่วยดูแลคนป่วยคนที่เขาไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายกายเนี่ย มามา จากที่จอยติดตามนะคะจอยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะลองลองคิดแตกต่างจากคนอื่น ฉันไม่ได้เจ็บป่วยฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันแบบว่าอ่าอยากจะให้แบบว่าเหมือนเหมือนคุณเขาไปดูดูหมอดู เหมือนคนหนึ่งเขาที่เขาไปอ่า หาของขังจากของดีจากพระจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจอยรู้สึกว่าเออทำไมไม่มีใครคุยกับลุงแบบขอของดีของลุงแบบ ให้ขายของดีอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เลยเผื่อลุงจะช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะแค่นี้เองเหรอ แค่คุยกันกับลุงรู้ภาษาลุง เนี่ยขายแล้ว ขายได้หมดแหละ แต่อย่าขายตัวนะ ห้ามขายตัวอย่างเดียวอะขายได้หมดแหละให้รู้ไว้นะครับค่ะอ่าอันนี้อันนี้จอยรับทราบอย่าง ครับเข่งครัดค่ะเพราะว่า อ่าพระพุทธเจ้าได้ห้ามไว้ค่ะครับ อืม ขอให้ สื่อสารภาษาลุงเนี่ย ง่ายๆเวลาถามตอบตอบถามถามตอบเนี่ยมันจะง่ายนะทีนนี้พระพุทธเจ้าโคดมเป็นแบบอย่างค่ะ ก็ตามตามตามผิดบ้างถูกบ้างตามลำดับตามลำดับไม่ได้ ไม่ได้แบบว่า สามารถที่จะอธิบายได้ได้แบบเก่งเหมือนผู้รู้อท่านอื่นที่เขาที่เขาอ่ะมีผู้ติดตามเยอะๆค่ะ แต่ความรู้สึกของจอยคือจอยมีท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไอดอล ่าซึ่งหาที่สุดไม่ได้ในความรู้สึกของจอยอะค่ะแต่ว่า แต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกคือผิดบ้างถูกบ้างตามลำดับค่ะ ครับผมอันนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองครับ ในระหว่างทางเนี่ยฮะอยู่ระหว่างทางนี่มันต้องประกอบอาชีพเนาะอันที่มันจะยุ่งยากก็คือการประกอบอาชีพนี่แหละทีนี้อาชีพที่ประกอบไปนั้นนะถามว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตสัตว์ไหมเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ไหมครับ ไม่เกี่ยวค่ะ โอ้ไม่เกี่ยวก็ทำไปเลยนะครับนะมีค่ะ มีตัวหนึ่งค่ะติมล้างหน้าของอาโทมี่อะค่ะ มันจะเป็นตัวที่ทำลายอ่าตัวลายตัวลายภาษาภาษาอังกฤษทับศัพท์ตัวลายอะค่ะ มันจะเป็นอยู่ในรูขุมขนของใบหน้าค่ะ อืม คือจอก็เลยมีความรู้สึกว่า อันเนี้ยอยากจะถามอยากจะถาม แบบว่า มันจะบาปไหมคะอะไรเงี้ยแบบว่าเพราะว่าสินสินข้อหนึ่งก็คือ อ่าข้อ ห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะทีนี้ในในโฟมล้างหน้าที่จอยขายอยู่เนี่ย มันมีตัวลายตัวลายที่อยู่ในตัวรูขุมขนของใบหน้า ซึ่งมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็น แต่โฟมล้างหน้าที่จอยขายอยู่เนี่ย มันไปกำจัดจอยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันเอามาขายเนี่ยมันจะผิดสินข้อหนึ่งไหมคะอะไรเงี้ยค่ะฟังให้ดีนะฮะ ของซื้อของขายนะแล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของของซื้อของขาย แต่เรื่องของการปฏิบัติตัว เข้ามารู้จักตัวเองก็คือคนละช็อตกันคนละเรื่องกัน อย่าให้มันรวมกัน อยากขายอะไรขายไปเถอะครับใช่ไหมฮะใช่นะ อืมซื้อมาขายไปแต่ขอถือว่าปกติเรืองเกินนะซื้อเข็มมาหนึ่งเล่มหนึ่งบาท ขายได้ร้อยบาทพันบาทขายเลยอ๋อไม่ได้ซื้อมาค่ะคุณลุงเพราะว่ามัน มันค่อนข้างที่จะไม่ต้องลงทุนนะคะมันมันฟรีค่าสมัครแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้า มันแบบค่อนข้างที่จะเซฟไม่ต้องเสี่ยงในการเสียเงินในการแบบว่าจะห่วงว่าขายได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจะก็เลยคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดเซฟที่สุดก็เลยแบบไม่ไม่ได้มีทุนเยอะในการที่จะแบบผลิตสินค้าขายอะไรเงี้ย ก็เลยแบบคิดว่า น่าจะพอมาทำตลาดได้อะไรเงี้ยจะก็เลยแบบ พอดีอาชีพของจอยเนี่ยจะเปิดร้านนวดอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะ อืม อ่า แต่ว่าช่วงนี้คือไวรัสเข้ามาแล้วทำให้แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็เลยแบบพอดีว่าเคยเคยทำตัวนี้อยู่ก็เลยแบบอยากจะให้มันมียอดมีอะไร พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้พอจะเป็นตัวเสริมอะไรเงี้ยค่ะพอที่จะแบบเอาว่า เอาว่าทำไปเลยนะ นั่นน่ะ ที่นี่ไม่มีคาถาไม่มีของขลังโอเคไหมครับ มีแต่ความเข้าใจอย่างเดียว นะ อาศัยความเข้าใจอย่างเดียวทำแล้วก็ทำไปเถอะ โอเคนะ แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับกาสเราจะเข้าไปกลับตักน้ำงามคุณนะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณอนุโมทนากับคกับบีมงามกับทุกทุกท่านแล้วก็คุณเอทีจีเอทีจีแล้วก็ป้าแอดมินนะคะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุครับผม โอเคมาถึงเรื่องของคุณสุริวาเนี่ยสุริยาสุริยานะครับ วิธีแก้ไขความคิดตัวเองที่หมดศรัทธา ในศาสนาตัวเองอ๋อในศาสนาตัวเองไหมครับ มันเหมือนผมหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองไม่ได้เลยนะครับ ฟังให้ดีนะครับตรงนี้นะครับ คุณสุริยานะครับ มีวิธีแก้ไขความคิดตัวเองที่หมดศรัทธาในศาสนา ตัวเองไหมโอเคครับคำคำนี้เป็นคำกว้างเนาะศาสนาตัวเองเนี่ยคำคำนี้ถ้าหากว่าจะให้ลุงวิเคราะห์นะคือศาสนาเนี่ยมันมีสองส่วนในโลกใบนี้นะครับหนึ่ง ก็คือส่วนที่พูดถึงเรื่องของนอกตัวของตัวมนุษย์เองนะพูดถึงนอกตัวนอกตัวนอกตัว ที่เรียกว่า กลุ่มที่เรียกว่าพระเจ้าที่พูดถึงกันทุกวี่ทุกวันนะครับ นั่นคือส่วนนั้นออกไป แต่ส่วนศาสนาศาสนา ถ้าเป็นลงคำว่าพุทธนะ ก็ อยู่กับตัวเราเอง สอนเรื่องตัวมนุษย์นะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะมันหมดศรัทธากับศาสนา สมมติว่าหมดศรัทธากับศาสนาพุทธมันเพราะอะไร เพราะว่าคนในศาสนา ไม่ปฏิบัติจนกระทั่งถึงถึงขั้นได้มรรคได้ผลได้นิพพานประมาณนั้นนะครับคือไม่ถึงขั้นนั้น มันไปเรื่องอื่นซะนี่ ก็หมดศรัทธาตามรูปแบบนั้น ก็ไม่ว่ากัน ก็กลับมาหาตัวเราเองทีนี้ครับเห็นไหม รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองนี่แหละครับ ใช่ไหมครับ ที่ลุงพูดเมื่อกี้นี่ธาตุสี่ขันห้ากับ สติปัฏฐานสี่เนี่ย ก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ เรื่องของตัวเองทั้งหมดครับ ที่สุดแล้วนะฮะนะครับ อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ให้มันเด่นชัด เอาตัวเราเองเป็นหลักนะ วันนี้ ถามตัวเองว่าถามตัวเองให้ได้ว่าเราคือใคร ลูกเช่น ลูกใครหลานใครเงี้ยทำดีและไม่ดีมามาก น้อยเพียงใด ตลอดชีวิตที่ผ่านมาถึงวันนี้อย่างเงี้ยต้องต้องให้ได้นะครับ ถ้าหากว่าตัวนี้นี่ขนาดชาติปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มจำความได้มาถึงตรงนี้ ถ้าตรงนี้เราจำไม่ได้ บอกไม่ได้ มันไม่เกินสิบอย่างหรอกอาจริง ๆ ไอ้ที่บอกว่าไม่ดีกับใคร แล้วก็ดีกับใคร ผมว่าไม่เกินสิบคน เอาจริงๆใครแต่คือหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราทำไม่ดีกับเขาเนี้ย โดยเพราะยิ่งทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยซวยเลยซวยไว้ก่อนเลย เนี่ยรีบขอขมาลาโทษเร็วๆนะครับเรื่องพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับ ตัวนี้ถือว่าสำคัญที่สุด รองมาคือปู่ย่าตายายเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวรองนะ นอกนั้นก็จะเป็นใครล่ะทีเนี้ยที่จะมาเกี่ยวข้องชีวิตของเรา มันก็มีเมียมีลูกเอาเอาสิคนที่มีเมียมีลูก มีสามีมีลูกก็มีอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมการงานการคือการค้าการขายเนี่ย ไปโกหกหลอกลวงใครไหมอย่างเงี้ยเราเคยไปโกหกหลอกลวงไหมเอาทรัพย์ของเข้ามาโดยที่ เขาไม่พึงพอใจอย่างเงี้ยใช่ไหมขณะเดียวกันเราเคยที่จะช่วยใครไหมเนี่ยเราเอาของเข้ามานายกอแต่ก็ช่วยนายขออย่างนี้มันก็ได้นะ หนักเป็นเบา อย่างนี้เป็นต้น เนี่ย มันก็มีอยู่แค่นี้ ผมว่านะชีวิตจริง ผมว่าไม่เกินสิบคนสิบห้าคน ในชีวิตจริง ๆ เนี่ยนั่นก็เป็นการประกอบอาชีพไปตามปกติเพราะนั้น การที่เราไปบอกว่าหมดศรัทธาในศาสนานั้นนะครับ ก็ ก็มาศรัทธาตัวเองซะเออใช่ไหมครับ มาศรัทธาพ่อแม่ผู้ย่าเราตัวยายงเราซะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ หรือมาศรัทธาเรื่องการประกอบอาชีพชอบตามปกติซะอย่างเงี้ยก็กลับมารูปแบบนี้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใด นะ ถ้าแนวคิดของลุงก็ขออนุญาตแชร์ไปตามนี้นะครับคุณสุริยานะครับนั่นเอาละอือฮึปุ๊บออาแล้วกัน หายไปไหนแล้ว เข้าใหม่ เข้าใหม่ เข้าใหม่ เข้าใหม่เข้าใหม่ป๊ะ โปะโปะโปะโปะโปะเป๊ะ่ลอกเข้าใหม่ เข้าเฟสใหม่ คนเมื่อกี้เลยสายหลุดเลยนะ เมื่อกี้เนี่ยสายหลุด ไปเลยสายหลุด ไปเลยเอาละมาแล้วไปเนี้ย ทางฝั่งเฟซไม่มีใครถามเนาะ ฝั่ง YouTube มีไหมครับ เมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นการปฏิบัติตนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของเวลา ใช่เวลาตายแล้วเกิด เกิดใหม่มีผู้คนมีผู้คนนะฟังนี้นะครับ อธิบายเรื่องพวกนี้เวลาตายแล้วตกแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นหมูหมากาไก่อย่างเงี้ยครับ ผมบอกว่าไม่ไปถึงจุดนั้น แน่ ๆ เพราะมันพัฒนาวิวัฒนาการมาเลยจุดนั้นมาแล้ว เลยจุดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมาเรียบร้อยแล้ว มันมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับ มนุษย์ทีเนี้ย เกิดมา ไม่ครบสามสองประการ แปลว่าพิการมาตั้งแต่กำเนิด นะ ลักษณะนี้ก็แปลว่ายัง ยังไม่หมด ความเป็นอะไรยังไม่หมด ความเป็นกลุ่มเดรัจฉานอยู่ประมาณนั้นครับ พอได้ไหมครับ มันต้องตายเกิดอีก ถึงจะไปเผาไปฝัง มันก็ต้องตายเกิดอีก โอเคไหมครับ ถ้าไปฝังเกิดช้าหน่อย ไม่รู้ว่าจะได้เกิด ถ้าไปเผาโอกาสเกิดเร็วกว่า เยอะเลยครับ เห็นไหมฝังกับเผานี่ก็สำคัญ นะนี่การเข้าใจตัวเองต้องเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้ เอาเราเชื่อซะว่า มาถึงเป็นมนุษย์แล้วทีเนี้ยครบสามสามสองประการเรียบร้อยแล้ว เนี่ย ทีนี้ก็มาถึงดีกับชั่ว มันก็ไปวัฒนาไปเรื่อยฉันถ้าหากว่าทำดีมากกว่าชั่ว ตอนนี้สมมุติว่าสายสอนประการเรียบร้อยแล้วนะ ตัวเป็นชายใจเป็นชาย ตัวเป็นหญิงใจ เป็นหญิงเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะไอ้จุดนี้ฮะจะเป็นจุดที่จะต้องเข้าใจให้ชัดเจน ส่วนตัวผมนะครับ ว่า ถ้าหากว่าชาติเนี้ย มันลำบากยากจน บ้านก็ไม่มีจะอยู่ อย่างเงี้ย หรืออยู่ก็ พึ่งพาสายผู้อื่นอยู่ อย่างนี้เป็นต้นของกินประจำวัน ก็ นี่เฉพาะส่วนตัวนะ นี่พูดถึงส่วนตัวนะ มีที่อยู่อาศัย มีอาหารการกิน มีความสามารถในการประกอบอาชีพนะโอเคนะ มันก็มีตรงนี้แหละ ถ้ามีความสามารถประกอบอาชีพปุ๊บ มันก็จะได้มาซึ่งที่อยู่อาศัย อาหารการกินตลอดการตลอดไป คือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บลุงพูดประจำคำพวกนี้ โอเคนะ เนี่ย มันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับทำดีหนีชั่วไปด้วยทำดีหนีชั่วไปด้วย แล้ว นั้นในการเรียนรู้มันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นขึ้น รู้แจ้ง รู้ไวรู้อะไรต่างๆนะสารพัดรู้ที่จะรู้ได้ง่ายได้เร็ว ต้องไปรูปแบบเนี่ยนี่คำว่า ถ้าทำดีมากกว่า ไม่ดีนะครับในชาติชีวิตอ่ะทีนี้เมื่อเวลาตายไปแล้วเนี่ยถ้าดีมากกว่าดี มันก็บอกทันทีว่า ชาตินี้มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเกิดครั้งต่อไปจะมีอะไรมากกว่าเดิมนี่ได้บอกก็ทำดีนี่ชั่วนี่ปฏิบอกก็ทำดี ครั้งต่อไปจะดีมากกว่าเดิม สติปัญญาก็จะมีมากกว่าเดิมด้วย เห็นไหมครับ รูปร่างร่างกาย ไม่สวยไม่หล่อ หรือว่าสวยน้อยหล่อน้อย ในชาตินี้ ต่อไปก็จะสวยมากหล่อมากกว่านี้อีก ก็แค่นี้หลักการมีอยู่แค่นี้เอง แต่โดยเนื้อหาจริงๆนะศีลห้าผมถือว่าโอเคแล้วล่ะครับศีลห้าเนี่ยยังไงก็โอเคแหละ แต่ทางฝั่งผม ผมจะถือศีลข้อเดียวนะฝั่งลุงจะลุงถือศีลข้อเดียว ก็คือเราอย่าเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อน เพราะคำพูดของเราเพราะเวลาพูดจาเรนต้องคำนึงถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยครับ ว่าเขาจะคิดอะไรอยู่ เห็นไหมเพราะบางทีคำพูดันมันจะไปเบรกมันจะไปรับนะครับคล้ายๆกับ ไม่รู้ต้องดูเองตรงนั้นนะครับ ว่าคุยกับใคร อย่าไปเบรคใคร อย่าไปบรับใครอย่าไปให้ร้ายใคร ประมาณนะครับใช่ไหมต้องเอาให้อยู่ ภาษาต้องเอาให้อยู่ตรงนั้น ไม่ใช่ไปต่อว่าไปหมดอะตัวนั้นก็เลยทำให้สติปัญญาเราบันรอบลงไป จะเรียนรู้อะไรต่างๆนะมันก็เชื่องช้าไป ไม่รู้ที่บอกว่า ที่บอกว่าเราอย่าเป็นเหตุ ด้วยคำพูดของเรา ด้วยมือเรา อย่าไปตบอย่าไปตีใครสิครับ มือเราเห็นไหมฮะ ด้วยเท้าเราเหมือนกันนะอย่าไปเตะใครสิครับ จบแคบไหมฮะที่ว่าเนี่ยผมว่ามันแคบเข้าเยอะนะ ชีวิตมันง่ายกว่าเยอะนะเห็นไหมครับ อยู่ในกรอบนี้ก็ทำไปเรื่อยจนกว่าจนจนกว่าชีวิตจะหาไม่มี ไม่มีไม่มีชีวิตอยู่นะครับนะ แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วผมว่านะ โดยธรรมชาติแล้วเนี่ย ในการทำเรียกว่าทำมาหากินกันแล้วกัน เอาชีวิตอยู่ได้อยู่รอดเนี่ยสัตว์ทุกตัวเนี่ย ธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วเอาจริง ๆนะ สัตว์ทุกตัวไม่เพียงแต่มนุษย์นะครับ มนุษย์มันก็มีมันมีครีเอทมันมีการสร้างสรรค์มากกว่าเดิม กว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป ไหมฮะมนุษย์มันจะมีดีกว่านึกออกนะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นยึดตัวนี้ให้หลักในการที่ดำเนินชีวิต ผมว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วมันจะแคบ อย่าไปโทษเลยบุญกรรมแต่เก่าๆเนี่ยพอแล้วล่ะครับ ทิ้งไว้เบื้องหลังเอาไว้เลย มันมันยุคนี้มันจะเป็นอย่างนี้ เข้าใจง่ายๆให้ง่าย ให้น้อยให้ง่าย แล้วก็ดำเนินต่อไปก็แค่หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยลุงพูดประจำคำพวกนี้นะครับ หิวก็คิดง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผา ไม่เผา ก็ฝัง ไม่ฝังก็ดอง จบข่าว ไม่รู้ ต้องให้มันจบ ต่อไปก็เมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้นทีเนี้ย เห็นไหมก็ทำดีหนีชั่วไปเรื่อย ผลผลิตของการงานได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่จะอย่าไปลดลาวาสอก็ทำไปตามรูปแบบของมนุษย์ที่อยู่ในกัในสังคม ใช่ไหมฮะ ติดต่ออะไรต่างๆ นะ ไม่ได้ไม่ต้องไปกล่าวโทษใคร ลุงเนี่ย จะให้เขาฟรีเขาไม่เอานะโอ้โห ของยังจะให้ฟรีฟรีด้วยนะยังไม่เอาของดีแท้ๆเลยเอคือเขากันแล้วกันอย่างว่า พวกที่ผมเสนออะไรต่างๆนาเข้าไปเขาไม่เอา เนี่ยผมว่าไม่ตายดีหรอกจริงไม่ตายดีจริงในชีวิตจะ ตกระกรรมลำบาก ถึงจะอยู่ในฐานะขนาดนั้นก็ตามทีจะบอกให้ทราบไว้ สุดท้ายไม่ตายดีจริง ๆ นะเพราะว่า เจตนาผมเป็นเจตนาที่ที่ให้ไปโดยที่ ไม่ได้คิดจะตอบรับอะไรเลย ทุกเรื่องนะที่เสนอให้กับทางราชการนะทุกเรื่องเลย จะบอกให้ทราบนะครับเนี่ยเฉพาะราชการนะนั่นเห็นไหม คือต้องการให้ราชการเพราะว่ามันช่วยคนได้เยอะถ้าหากว่าข้าราชการมันช่วยคนได้เยอะ ปกติก็ช่วยอยู่แล้วในส่วนที่ทาทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับ ก็ช่วยกันอยู่แล้วโดยปกติเรื่อง สุขภาพเรื่องของร่างกายแม้กระทั่งเรื่องของอะไรความคิด ความคิดเรื่องของสติปัญญาธรรมดาธรรมดานี่นะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับ ก็ช่วยกันอยู่ ช่วยให้หลักคิดวิธีคิดกันอยู่ประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ย่อท้ออยู่แล้วละขอให้มีเวลาเถอะก็ไม่ค่อยจะเร่งรัดเวลาใครเท่าไหร่หรอกนะครับไหนมาพูดไปพูดมามันก็จะเหมือนกันมายกตัวเองให้ฟังกันนะครับ ก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับ เอามีอะไรเพิ่มเติมไม่มีเนาะสี่ทุ่มแล้วนะเชียนะเชียแล้วลุงจะไปไหนต่อ เมื่อกี้นี่จบไปอย่างเนี้ย อธิบายเรื่องเนี้ยคิดว่าน่าจะพอแล้วมั้ง ตายแล้วไปไหน เกิดแน่นอนทำดีมากกว่าทำชั่ว เกิดต่อไปดีกว่าแน่นอนทรัพย์สินคานเหมือนกัน ชาตินี้มีน้อย ก็เป็นพอกินพอใช้กันแล้วกัน เกิดขั้นต่อไปมันก็เอาเหลือกินเหลือใช้ ขอให้ดีมากกว่าไม่ดีเถอะเหลือกินเหลือใช้อ่าใช่ไหมต่อไปอีกทีนึงเหลือขอเหลือพออีกเอาสิใครมาขอก็ยังเหลืออีก เห็นไหมพัฒนาตัวเองให้มันได้ขึ้นไปเถอะ ในเรื่องของการที่จะให้เป็นชาติสุดท้ายให้ได้นะครับ ในชาตินี้แต่ผมว่านะ ไม่มีอะไรดีไปกว่าชาติสุดท้ายนะครับณวันนี้ก็พยายามบอกไม่มีหาให้มี ไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ ถ้ามันได้ปุ๊บขีดเส้นใต้แดงๆเอาไว้พอ ถ้ามันเกินพอเข้ามาก็อย่าปฏิเสธนะครับ เอาส่วนเกินพอเนี่ย จะจะเพิ่มคำว่าพอก็ยังได้ หรือว่าตัวเกินพอก็แบ่งปันแจกจ่ายไปนะครับ พอแะไรแหละเพราะบางคนที่มีบริวารหวานเครือใช่ไหมล่ะครับ ก็ต้องเผื่อแผ่คนบริวารด้วยครับ ใช่ปคำว่าพอเที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมนมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราต้องคิดในกรอบนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ประมาณนี้นะครับ แล้วมันก็จะไปง่ายขึ้นเยอะเลย นะครับผมว่านะนี่คือหลักคิดของลุงแหละไม่ได้มากไปกว่านั้นไอ้คำว่าร่ำรวยเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวลุงนะให้รู้ไว้ พอกินพอใช้ ถ้ามันจะเหลือกินเหลือ ใช้บ้างก็ดีเหมือนกัน หลือขอหลือพอได้ก็ยิ่งดีเหมือนกัน มันจะได้เผื่อแผ่ไปกับผู้อื่นได้มากขึ้นเป็นลำดับ มันเป็นหลักคิดที่ไม่ยากนะครับโอเค ไม่มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้เอาอะไรเหรอเอาแสงเหรอเอาบอกมือย่อยๆ ดีกว่ามั้งนั่นนั่นนเอาชักตั้งเ๋ยวนะตั้งมือไว้อย่างนี้ครับลุงอยากจะให้เปรียบเทียบไม่ใช่เหรอครับ เวลาลุงเบิกมือย่อยๆเนี่ยครับ มันจะบอกให้รู้ว่า มันจะเป็น มันเป็นเครื่องชี้วัดว่า มันเป็นไฟฟ้าสถิต มันเป็นชี้วัดเลยะรไฟฟ้าสถิตนะครับ ผมบอกว่า ผมเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับ ขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้เห็นไหมครับ ไฟฟ้าในอากาศปกติมันก็มีอยู่มันอยู่แล้ว เออเออ แต่ทำไมจะไม่รู้สึกทีนี้ที่อยู่บ้านท่านบ้านท่าน ก็เพราะมันไม่มีใครขับเคลื่อนให้รู้สึกลุงมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตให้ ง่าย ๆ คือ ไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ย มันอยู่ในในพลังงานบริสุทธิ์นี่มันที่อยู่นะมันอยู่ในจุดที่มันนิ่งๆอ่ะมันนิ่งได้หมด ก็พลังงานที่มันอยู่ใน มันสะสมอยู่ในความนิ่งนั่นละออกมาไม้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวซะ ที่ผมพูดเสมอว่าครับว่า มันเป็นพลังงานของสแตติกคำว่าสแตติกมันก็มีคำว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกหรืออิเล็กโทรสแตติกก็คือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็น อิเล็กโทรแมกเนติกถ้ามีแมกเนติกนั่นคือเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าพูดตรงนี้อิเล็กโทรแมกเนติกมันต้องของอะไรด้วยนะครับของโลก หรือว่าของวัตถุชิ้นนี้ของลุงเนี่ยมัน มันเป็นไฟไฟฟ้าสิ์ของโลก อย่างนี้เป็นต้นใช่นไหมครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับเนี่ยมันเอามาเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้ เพราะฉะนั้นตั้งมือไว้นะครับ วันนี้จะพายมือหรือว่าโบกมือให้ได้กรณพิจารณานะครับ ลุงเมื่อคืนหนูฝันเห็นลุงค่ะ ฝันว่า ลุงเอามือมา โขกหัวหนู อืมนั่นนะครับให้วังให้ดี ผมพูดดีแล้วละครับ ที่ที่เจออย่างนี้นะครับ คุณคุณโซนะฮะขอให้หนูหายเจ็บคอ ไม่เป็นโควิด ดื่มน้ำครับ ดื่มน้ำแล้วจับลูกกระเดือกคนที่เจ็บคอนะครับ คนที่โทรมาเมื่อกี้กำลังช่วยเรื่องคอนะครับ ขยับคออย่างเงี้ยไอกระแทกนี่นะก็ดื่มน้ำแล้วจะหายทันทีครับคอที่มันติดที่โทรมาเมื่อกี้ที่สายหลุดไปนะครับ โอเคนะกำลังถึงจุดนี้นะเมื่อกี้เนี่ยครับ คือ เวลาผมทำให้ทำแล้วก็มีเสียงผมควบคุมด้วยเนี่ย มันจะง่ายขึ้นเยอะ มีเสียงผมควบคุมทิ้งอยากจะให้ ใช้สมอนทอล์กเวลาโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือทางด้าน รักษาความเจ็บปวดอะไรก็ตามทีนะครับหนักจะเป็นเบาแทบทุกรายแหละครับ หัวมึนหัวปวดพวกนี้ มันจะง่ายด้วยนะครับนั่นนะโอเคนะ เอาล่ะพร้อม ตั้งมือไว้เรียบร้อยนะครับ ผมเองก็สายมือเอาไปนะสามสอง ผมอยู่แค่นี้ครับ มาพิสูจน์ด้วยกันครับเรื่องนี้คำว่าพิสูจน์ หมายความว่า ทดลองทดลองพิสูจน์โดยการทดลองนะครับ ไม่ต้องใช้อะไรเลย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่น เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยไหมครับอยู่หน้าจอในจอเท่านั้นครับแค่นี้รู้เลยไหมฝั่งผมจะรู้ทันทีแล้วมันเพราะมันจะเพราะอะไร มันจะอะไร สะท้อนมายังผมเองนะครับ มันจะตรงว่าแอคชั่นจะเท่ากับเรีแอคชั่น คือฝั่งผมเนี่ยมันแอคชั่น แล้วเรีแอคชั่นก็มาถึงฝั่งผมเหมือนกันนะครับ แล้วผมถึงรู้ไงยิ่งถ้าหากว่ามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยยิ่ง ยิ่งมีร้อยล้าน ยิ่งดีนะครับ ยิ่งยิ่งแรงฮะ ทางฝั่งผมจะยิ่งแรงนะครับ ผมจะรู้รู้เรื่องนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีขีดจำกัด ส่วนที่จะไปลึกเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราในการที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาจะบอกให้ทราบไว้นะครับใช้คำว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่า โอเคไหมครับ มันจะเป็นคำเต็มเลย คำรวม เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่า ทิ้งเอาว่าเขาว่าครับเราไม่ตามเขา เพราะว่า เขาว่างั้นก็ว่างั้นนยครับโอ้โห แรงมากกันเนี่ยครับนะครับ แปลว่าคนที่โทรศัพท์มาไม่เห็นผมอยู่หน้าจอ เนี่ยนะครับที่โทรมาก็แสดงว่า ไม่ได้อยู่หน้าเฟซเลยนะครับนั่นนะ รู้ทันทีเลยแบบนี้ต้องการจะต้องการจะรับอย่างเดียว ก็กำลังให้อยู่กลางจอเลยไม่รับเอาเลยครับ มันให้ทั้งหมดแหละ ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามทีร่างกายเลยรับเอาครับ ของฟรี ของดีที่สุดคือของฟรีเห็นไหมใช่ไหมฮะโอ้โห แรงมากเลยครับทีเนี้ย นี่แหละครับว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับบอกฮะไม่มีทางทำได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะมาทำได้ตรงนี้มันจะได้ก็ต้องเซตซีโร่นะครับต้องเป็นภาวะของอากาลิโกเท่านั้นนะครับทึงจะได้ ภาวะอากาลิโกเท่านั้นจะบอกไม่ทราบไว้นะครับ มันเป็นภาวะของเหมือนกับ ง่าย ๆ เหมือนกับผมต่อท่อ จากตัวมายังตัวท่านเลยหน้าจอ มันเหมือนต่อท่อให้มันตรงนว่าเหมือนกับอะไรเชือกก็ได้อะใช้เส้นได้ก็ได้อะผูกท่านกับผม ผมก็กระตุกแค่เส้นเชือกแค่นอ้นะครับ มันก็ถึงตัวท่านทันที อุปมาได้แค่นี้ครับ อุปมาให้มันเป็นรูปธรรมได้เพียงแค่นี้ นอกนั้นก็ก็ไม่ได้ครับ ใช่ไหมล่ะทีนี้ตามเสียงด้วยสิทีเนี้ยอันนี้ยิ่งจะแรง ใช้สมอนทอกฟังนี่โอ้โหเลยได้บอกให้ก็ได้ ตัวนี้บึมบึมเลยเละครับบึมบึมเลยเละครับ นั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตนะครับ มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์นะทำไมมันถึงต่อกันได้ง่ายนะเพราะว่าในตัวท่านก็มีอยู่แล้ว พลังงานบริสุทธิ์มีอยู่แล้วนึกซะว่ามีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน ของลุงมีตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนเกินเนี่ยให้ไป ส่วนเกินเนี่ยไม่มีขีดจำกัดครับ ห็นไหมมันถึงได้ ท่านถึงรู้สึกได้ง่ายได้เร็วนั่นเองครับ ถามว่าจริงไหมทีนี้ครับ อ่ะลองพิมพ์มาซะทีนี้ครับนะจะให้รู้ว่า สิ่งนี้นะฮะเขาบอกว่า ของจริง ไม่ต้องพิสูจน์นะลุงใช้คำนี้เลยนะครับ ของจริงแท้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ ย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดนะ ของจริงไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ เอากันเดี๋ยวนี้เลยดื้อๆอย่างนี้ครับ นาทีต่อนาทีนี่แหละครับเห็นไหมตอนนี้พูดคือคำว่านาทีต่อนาทีนะฮะถ้าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไรวินาทีต่อวินาทีเลยครับเรื่องนี้โอ้โหประโยชน์ของมนุษยชาติเนี่ยจะมากมายมหาศาลเลยครับผมผมกล้าใช้คำพูดว่า มนุษยชาติเลยนะให้ด้วยใช้คำนั้นเลยแหละครับ ประโยชน์กันมหาศาลเหลือเกินนะกล้าใช้คำพูดพวกนี้แหละ เพราะว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นผู้ได้ เห็นไหมครับ ถามว่าท่านเสียอะไรไหมเนี่ยใช่ไหมใช่นะ เอาพิมพ์มาครับรีบพิมพ์มารู้สึกยังไง หนูเห็นลุง หนูเห็นลุง เดี๋ยวก็เล็ก เลียวก็ใหญ่ โอ้โหตัวพิมพ์เนี่ยหนูเห็นลุง เดี๋ยว พิมพ์มันจะชัดหน่อยอย่าใช้ภาษา ภาษาใบสรุ่นนะครับ หนูเห็นลุง เดี๋ยวเล็กอยู่ไหนล่ะ ไปไหนล่ะโอเค คุณกฤชพรนะครับ หนูเห็นลุง เดี๋ยวก็เล็ก เดี๋ยวก็ใหญ่ เดี๋ยวก็มาข้างหน้า เดี๋ยวก็ถอยหลังค่ะเอาละนั่นคือเห็นส่วนเห็นกันแล้วกันนะ ไฟวิ่งที่นิ้วมือ ทั้งสิบนิ้วครับ คุณหน่อยครับ มีอาการขนลุกครับ คุณหน่อย นั่นคือไฟฟ้าสถิต ชัดๆเลยครับ ร้อนมีเหงื่อซึมคนกดสะพอนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่ได้รับ หนูหลับตางับอากาศไปด้วย ในตาเห็นเงาลุง ร้อนยุบยุบที่มือ ขอบคุณพระงามประสุทธิ์คุณจันโสภาคำนะครับนั่นเอามีท่านใดอีก บอกมา รู้สึกนิ่ง ใต้ฝ่ามือและเท้า ยุบยิบ น้ำตาคลอก่อนจบ จามแรงมาก ๆ เลยค่ะ หลังจากนั้น กระตุกกลางอกเบา ๆ คุณขวัญใจนะครับโอเคครับร้อนฝ่ามือ วูบวาบตอนที่ลุงให้พลังงานเสียงด้วย รู้สึกเย็นวาบ ที่หน้าอกค่ะ คุณระดานะครับ โอเค อืม ร้อนอีเหงื่อที่ฝ่ามือสองข้าง ยุบยิบ วูบวาบ ที่ลำตัว ท่านพระมหาชัยชมพลนะครับ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัด พระปฐมเจดีนะครับ เกิดวูบวาบที่มือสะท้อนไปมาครับ คุณมิสเตอร์บิ๊กนะครับเหมือนเดิมค่ะ ร้อนวูบวาบ หาว ทั้งน้ำตาไหล พอดีปวดหลังด้วย เลยเอามือลูบหลังตบหลัง เบาเบาเบาเบาค่ะ ก็เลยเบาปวดด้วย คุณหน่อย โอเค มือชาตัวร้อน หาวค่ะ ลุง เบาตัวขอบคุณมาก นั่นนะครับ ค่อยๆรับนะครับ คุณมนตการนะฮะ ที่บ้านหนาวมากครับ ที่บ้านหนาวมากค่ะ ร้อนเที่ยง ออกที่หัวเอาไง ที่บ้านหนาวมาก อ๋อ แม้ว่าอากาศจะหนาวที่บ้านหนาว แต่ที่ได้รับก็คือ นะ ร้อนเหงื่อออกที่หัวเลยค่ะ คุณหวานตา โอเคนะ แม้ว่าอากาศจะหนาวใช่ไหมครับ ก็ยังได้รับคำว่าร้อนและเหงื่อออกด้วยต้องอย่างนั้นลุงก็แปลไทยเป็นไทยให้ตามปกติแหละนะครับ มีอาการลือ เหมือนกลืนน้ำลายก้อนใหญ่ลงท้อง และผายลมออกมา นั่นคือปฏิกิริยาของมันนะครับ ปฏิกิริยาของช่วงนี้มันจะขับให้นะฮะไม่มีเสียไม่มีอะไรไปเสียเลยนะครับ มีแต่ผลดีทั้งสิ้นนะครับ ไม่ว่าท่านจะรู้สึกอะไร ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรคำตอบสุดท้ายคือดีหมด เช่น อยู่ๆก็ปวดหัวเงี้ย เวลาเจอมือผมเนี่ยปวดหัวนั่นก็ถือว่าดีนะครับจำไว้ด้วยครับตรงนี้คล้ายๆมันร่างกันมันจะปรับเพราะพลังนี่มันจะมันเป็นพลังที่มันวิจิตพิสดารมากนะครับ ปกติ อยู่ดีๆเจอพลังตรงนี้ของฝ่ามือลุงอ่ะแล้วก็พลังเสียงลุงด้วยนะ เฮ้ยปวดท้องวะนั่นนะครับ มันเร่งเข้าไปหาท้อง สักครู่ก็จะหายขาดครับ หายอย่างดีด้วยฮะโอ้เข้าใจตัวไม่ว่าจะออกมาเป็นทางที่รู้สึกว่าดีหรือไม่ดี มันเป็นประโยชน์หมดเหลือเชื่อมากครับเราเหลือเชื่อมาก ไม่กินไม่ทานไม่ฉีดนี่แหละครับ ทั้งหมดระยะยาวท่านจะได้ร่างกายที่ดีขึ้น โอเคไหมครับอีกอย่างสติปัญญาจะดีด้วยนะครับ คิดอะไรรู้อะไรช้าเนี่ยมันจะคิดมันจะรู้เร็ว คิดเร็ว คิดเร็วสรุปเร็ว แล้วก็ใจก็จะสงบง่าย เหมือนกับเคยโมโหฉุนเฉียวมากๆเร็วๆเนี่ยมันจะอ่อนแรงง่าย พลังนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ คือมันมันดีทั้งหมดอ่ะเพราะไม่มีอะไรเป็นส่วนเสียนะโอเคไหมครับพลังงานตรงนี้ โอเคนะ วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะ แต่ก็มีไออุ่น มาประทบใบหน้า และฝ่ามือ วูบวับยุบยิบ และขนลุกขางขอบคุณฮะ โอเค คุณมรกตนะฮะ เบาตัว หัวเบา ขาลุง คุณมัทนานะครับ มัทนากรีกสาวกรีกสาวกรีกรู้สึก โอเค มีอาการเลอเรอนะครับ เหมือนกลืนน้ำลายก้อนใหญ่ลงท้อง และผายลงโอเคเนี่ยนี่คือปฏิกิริยาของมันนะครับ คุณ มายุรานะครับ ไม่มีอะไรสูญเสียนะครับ นั่นรู้สึก ยิบยิบที่ศีรษะโอเค คุณกิกกี้ คุณกิกกี้ หลังกระตุกบริเวณตรงกับสะดือ และมีผายลมโล่งจมูก ดูสิดูมันปั่นป่วนให้เลยแหละครับ คุณ รถตุ๊กๆ ขอบคุณมากค่ะห่วยได้เลยนะครับคุณ ประภาวดีนี่ฮะขอบคุณมากเนี่ยมันต้องถามว่าได้อะไร ได้ฟังลุงและเข้าใจ ก็ถือว่าขอบคุณมากก็หมายความตรงนั้น หรือว่าร่างกายเวลาผมโบกมือย่อยๆเมื่อกี้นี้ได้ไรตรงนั้นนะบอกจุดนั้นมานะครับ ลุงยูจะเข้าใจว่าขอบคุณค่ะหมายถึงอะไร เพราะว่าอยู่ในระวาระที่กำลังเชื่อมโยงผลของการโบกมือย่อยๆอยู่นะครับ ร้อนหน้าและฝ่ามือ ทั่วตัวและตัวเบารู้สึกว่าเหมือนตัวลอย พอรับเสียงแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้น และเหมือนลอยสูงขึ้นไปอีกขอบคุณค่ะโอเค คุณพัชรานะครับนั่นก็ก็ถือว่าท่านที่ได้แล้วก็ได้ไป ร้อนที่ฝ่ามือและที่หูที่ตัว ทั้งที่อากาศเย็นตอนนี้ร้อนทั้งตัวเลยค่ะ โอ้โห คุณสาขอนอะไรมันจะปานนั่นนะครับ โอเค โอเค นั่นแหละ อ้าว ฝั่งยูทูบเหมือนกันแหละยูทูบเสียงก็หายเหละฝั่งเฟซเสียงเป็นศูนย์ค่ะ เฮ้ยอ้าว มานี่ใชาเลยเสียงมาแล้วมาแล้วฝ่ายเทคนิคเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มาแล้วค่ะ โอเคครับ รับทราบครับ อืมนะเสียงมาแล้วค่ะ ฝ่ายเทคนิคเขาไวมาฝ่ายเทคนิคเขาเขาไวเขาไวไม่เคยย้อนแย้ง ภาษาของลุงกับตรงกันข้าม ชอบซะอีก แต่ก็ไม่เคยรู้สึกอะไร แต่เวลามีอาการไม่สบายไปหาลุง หายทุกครั้ง ผมฟังลุงมาตั้งแต่ วิทยุ 540 จนถึงวันนี้ โอ้โห คุณวิชัย โอเคดีแล้วล่ะครับ ก็แปลว่าคุ้นเคยทางด้านวิทยุมันก็สบายครับ วิทยุนี่ลุงบอกว่าเป็นรายการเสพติดกลางดึกนะฮะฉายาของรายการนะครับ ที่ออกอากาศตอนที่หนึ่งถึงตีสองเป็นรายการเศรษฐติดกลางดึกครับเยอะมากเขาจะเยอะมาก แต่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มากแล้วมันจะเป็นคนที่สูงวัยนะครับ แต่พอเราโอนมาทางทางด้านเฟซทางด้าน YouTube ไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยีนะครับ ผมเตือนเป็นเดือนๆนั่นน่ะ ว่าจะหยุดรายการใช่ไหมบอกเป็นตั้งสองเดือน หรือสามเดือนมั้งย้ายมาทางด้านเฟสด้านพวกนี้ ก็ดี เพราะว่าไม่ต้องไปใช้จ่ายเดือนละหมื่นแปดหมื่นแปดนั่นนะทุกคนไม่มีโฆษณาสักแอดเดียวนะ เดี๋ยวก็มีต้องขอบคุณทุกทีแลวครับ ว่า คนที่ช่วยส่งสตุ้งตังมาช่วยค่าเวลาทางวิทยุเขานะครับ หรือแม้แต่ที่นี่ก็ไม่ต่างกันนะครับ โอเคนะ ภาษาลุงฟังแล้วไม่รู้สึกหนัก ฟังขี่ครั้งขี่ชั่วโมง ก็สบายใจค่ะอาวโอเคไหม พอไหม พอเนาะก็ยินดีครับ ท่านที่รับได้อะ รับได้ภาษาเข้าใจ และรับได้เรื่องของพลังงาน ก็ยิ่งสุดยอดนะครับ พลังงานมันสองแรงบวก เข้าใจด้วยก็ดีไประดับหนึ่งคนที่เข้าใจนะครับ ส่วนทางด้าน พลังงานตัวนี้มันก็ยิ่งดี ก็ช่วยกันนะฮะ มนุษย์เราช่วยกันทางตรงทางอ้อมทางไกลทางไกล ช่วยได้ก็ต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นแล้วก็ จริงผมขายมาแหละก็ได้สิ่งที่ผมมีอยู่เรื่อยๆมีสิทธิโดยชอบทำจะขายซ้ำไปนะครับ ก็อยากจะขายเหมือนกันไม่รู้จะขายให้ใคร เออนะครับอาอย่าลืมรายการก็ปรารถนาต้องการให้ทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับปรารถนาทุกท่านจะเป็นคนในครอบครัว คนนี้ก็ตามเทีย เพราะว่ามาถึงนาทีนี้มันต้องพึ่งตัวเองให้ได้จริง ๆ แล้วครับ เพราะว่าจะไปพึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปได้แล้วนะครับ ผมก็เตือนมาหลายครั้งนะว่า นาทีนี้เขาจะแข่งกันมาก คนที่เขาผลิตวัคซีนที่ว่าเนี่ยการแข่งกันมากๆโอกาสที่มันจะผิดพลาดมันมีนะอย่าไว้ใจเป็นมาก พวกเครื่องมันเออร์เรอร์เครื่องมือหน้าจอ เนี่ยนึกว่ามันเออร์เรอร์ไม่เป็นเหรอให้รู้ไว้นะครับ ใช่ไหมฮะ ลุงก็พยายามเตือนอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าขี่เข้าไปแล้วเกิดโง่มาก ทำไงล่ะ มันไม่ได้ส่งผลวันสองวันนะสองเป็นหมันทีเนี้ยใช่ไหมสามมีอะไรแทรกซ้อนบิดตัวเยอะแยะนั่นนะไม่รู้ผมคิดของผมอย่างนี้เอาใครจะคิดต่างก็ไม่เป็นไรนี่ครับ ใช่ไหมฮะไม่ได้ใช่แล้วครับผมลุงพยายามบอกว่าพื้นของเราเอง เราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองได้ ก็พยายามให้อยู่แล้วพลังงานทุกนี้โอเคนะเมื่อเวลาให้ได้ขนาดนี้ก็พยายามรับเอาครับ อยู่ที่บ้านอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ ของฟรีของดีที่สุดคือของฟรี มันจะตรงข้ามกับทางโลกนะครับ ทางโลกเนี่ย ดีสุดดีที่สุดคือของแพงเช่นแหวนเพชรเนี่ยเข้าไหมเข้าใจยังนั่นทางโลก ทางธรรมมันเป็นอย่างนี้ ของดีที่สุดคือของฟรี นี่ทางธรรมชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นใครซื้อขายอะไรอยู่ก็ ก็ขายไปตามเกิดตามมี มันเป็นอาชีพนะครับ แต่ลุงก็ไม่ได้ซื้ออะไรขายอะไรเนาะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกัน เอาล่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามปัทยาสายเด้อมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกิน พอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับ พร้อมๆกันนี้ขอให้ธรรมที่ ปกป้อง คุ้มครองการงานบริวารและ ทรัพย์สินคารที่หามาได้ทุกผู้ทุกคนนะครับ อืมอาพรุ่งนี้ติดตามใหม่เนาะคนไหนที่มาวันนี้ที่รับยังไม่ทันนะครับ เพิ่งเข้ามาดูค่ะพอดีญาติโทรมา เลยไม่รู้ว่าคุณลุงให้พลังอะไร คุณรัตตานะครับ เอาไว้พรุ่งนี้ค่อย ค่อยติดตามครับ ตอนนี้มันลุงหิวข้าว ยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยเคนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินจะเป็นทางน้ำบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับ นะ ก่อนจากกันวันนี้ สุขเถิดสุขเถิดชาวประชา ลุงงอกลุงงอก abnormal และ unconscious ขออนุญาตมา คุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกุกมุ้งและทุกกรั้วทั่วไปทั่วราชชนจักรไทย รวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม